นังนี้โอ้เป็นหนึ่งร้อยโอ้โหเป็นหนึ่งร้อยเฮ้ย เอาเอาเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยนะเอาเรื่องนะ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 สำหรับเกมนี้เบ็ดต่ำสุดจะเป็น 1 บาทนะ เบ็ดสูงสุดจะเป็น 400นะ ผมขออนุญาตเริ่มไปที่เบ็ด20 บาทเลยนะ เปิดออโต้ไปเลยนะขออนุญาตยัดเทอร์โบเลยนะเกมนี้นะอ่าคูณสี่เข้าไปตรงนี้ เรื่องนะตอนนี้เงินรางวัลกันโต 480 นะป้าเอตรงนี้ยาวๆเลยนะ เปลี่ยนเป็นกับทองเฉยๆนะ ยังไม่เปลี่ยนเป็นวายนะ อ้ยตรงนี้ โอ้โห โอ้โห โอ้โห โอ้คูณไปตรงนี้สุดเลิศนะ เอาเรื่องนะสำหรับตรงนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ3,430 นะ เอาเรื่อง เปิดหัวมาดีเลยเว้ยวันนี้เว้ยสำหรับลัคกี้ในเกาะน่ากำลังมาแล้วช่วงนี้นะ ไหลไปยาวๆนะ สำหรับตรงนี้เงินรางวัลก้อนโตหกร้อยนะ เอาเรื่องตรงนี้ได้ลุ้นสแกตเตอร์ไหมไม่ได้ลุ้นนะขาดอีกสองตัวเฮ้ยตรงนี้ชูเบลพัดมาโอ้โห เอาเรื่องสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตห้าร้อยสี่บาทนะเอาเรื่อง เกมเก่าแต่ยังได้อยู่นะเกมนี้เปลี่ยนเป็นวายครับตรงนี้ โอ้โหยังไหลต่อหน้าตรงนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดเลยนะขออนุญาตไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยนะห้าสิบหมุนครับเฮ้ยเงียบอ่าเปลี่ยนเป็นก่อนทองตรงนี้ อือหือ นึกว่าจะได้ใช้นะโหเบ็ดหนึ่งร้อยอืมอย่างนี้โหเบ็ดหนึ่งร้อยโอ้โหเบ็ดหนึ่งร้อยเอ้ยเอาเอาเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยนะเอาเรย่างนะ คูณสี่เก็บคูณไปก่อนอุ้ยตรงนี้เต็มกระดานนะอุ้ยเอาเรื่อง อันนี้อยู่ที่คูณหกนะ เหลืออีกสี่หมุนนะตอนนี้ คูณแปดเข้าไป มา คูณแปดเจออีกสามหมุนนะ ครับตอนนี้มาที่คูสิบแล้วนะท่านผู้ชมนะอ่าเก็บคูณไปก่อนเก็บคูณไปก่อน สุดท้ายนี่แหละ อ้าว เงียบเฉย สำหรับดอกนี้เงินรางวัลรวม 2,525ะเ้าเรื่องอุ้ยเล็บจุบเล็บ เป็ดหนึ่งร้อยยังไม่โบยังไม่บะเท่าไหร่นะ เมื่อกี้ได้พีเกมนะได้ฟื้นคืนชีพมานะ อุ้ยตรงนี้เต็มเต็มนะนึกว่าจะได้ใช้พัดนะ ไม่ได้ใช้นะ ผมขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เป็ดสองร้อยเลยนะ ได้ลุ้นด้วยจะลุ้นอยู่นะจะลุ้นอยู่นะ โอ้โห ไม่เข้าอ้อมันไหลต่อนะ ตรงนี้ คงต้องลงมาแล้วแหละ ลงมาสักทีเถอะ เอ้าสุดท้าย โอ้โห นึกว่าจะไม่ลงมาให้แล้วนะ เข้าไปเต็มเลยนะตรงนี้ ยังไม่ไหลนะ โอ้ยตอนนี้อยู่ที่คูณ14 แล้วนะครับเอาคูณ16 แล้วตอนนี้ โอ้ยังไม่มีช็อตแบบเต็มกับคาราเบลมาให้ดูเลยนะ โอ้โหมันสุดท้ายจบ จบแลบโอ้โหสำหรับเงินรางวัลรวม สามพันหกร้อยนะโอ้ยลิ้นพันกันไปหมดแล้ว อุ้ยเผลอมันเดียวว่าบวกมาเยอะนะเนี่ยทำไม่เล่นเลยเหมือนจะไม่แตกนะปั่นนอกยังไม่ค่อยแตกนะ มีพีเกมมาช่วยนะ ถือว่าได้อยู่นะสำหรับเกมนี้ลักกี้ในเกาะเฮ้ย ถูหกเข้าไปตรงนี้หูเอช่องสามไม่มีไม่งั้นก็ เต็มเลยเบลแน่เดี๋ยวเมื่อกี้นะ อุ้ยโอ้โหหมกแล้วครับ ปั่นนอกไม่แตกแต่มีฟีเกมมาช่วยตลอดเลยนะ โอ้โหกำลังโดนดูดเลยเมื่อกี้เอยังไหลดีอยู่นะ แต่คูณไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่นะสำหรับฟีเกมนะ คูณหกเข้าไปแดีวนี้ อ่าตอนนี้อยู่ที่คูณแปดนะเลยสองหมุนนะ คูณแปดเข้าไปยอนนี้อยู่ที่คูณสิบครับหมุนสุดท้ายมาห้าเรียบร้อยหมุนสุดท้ายไม่เคยได้อะไรเลยนะสำหรับเงินรางวัลรวม2,220นะเอาเรื่อง คูณสีเข้าไปตรงนี้วี่ผมขออนุญาตไปที่เบ็ดสูงสุดเลยแล้วกันนะเบ็ดสี่ร้อยนะผมจะกดแค่สิบหมุนก่อนนะ ดูทรงไปก่อนนะ เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาอีกมาอีกอ้าว ยังได้ลุ้นต่อนะ อะเรียบร้อยเอ้ายังไหลต่อ เอ้าลงมาแล้วเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะ เอาเรื่อง เบ็ดสี่ร้อยด้วยบอกเลย ดอกนี้เนี่ยคูณหกเข้าไป อนนี้อยู่ที่คูณสิบแล้วนะตอนนี้เหลืออีกห้าหมุนนะมาคูณสิบสองละเก็บคูณไปก่อนก็ยังดีอยู่ ก็ยังดีอยู่จะได้ใช้คูณหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่คูณสิบสี่แล้วอ้าเก็บคูณมาอีกเป็นคูณสิบหกนะโอ้ยเหลืออีกหมุนเดียวอ้าวยังไหลอยู่อาเรียบร้อยทีเดียวจบ ำหรับเงินรางวัลรวมนะ5,120นะเอาเรื่องอุ้ยอุ้ย อุ้ย อุ้ย อุ้ย ไหลต่อ อุ้ย โอ้ย เอาหมดแล้ว ว่าวันนี้ผมก็บวกมาพอตัวแล้วนะท่านผู้ชมนะคงต้องขอตัวไปก่อนนะ วันนี้ส่งใครที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์มาบอกผมได้นะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมเลยนะสำหรับวันนี้นักปั่นสล็อตมือหนึ่งขอตัวไปใช้ตังก่อนสวัสดีครับ